วัสดีค่ะเกดนะคะ วันนี้มาอยู่ในคลิปแพ็คของอีกแล้วค่ะ นี่เราเพิ่งได้ถุงลายใหม่เลยลายสับปะรดนะคะ และมีออเดอร์เป็นเจ้าตัวนี้คือขายดีมากหมดแล้วหมดเลยนะคะเดี๋ยวเราจะแกะให้ดูนะ แกะเลยนี่เดี๋ยวจะเอาออกมาให้ดูนะคะ นี่ กพาได้นะคะ หลิกนะ เดี๋ยวจะเปิดให้ดูนะคะอ่าได้แล้ว นี่ทุกคนจะมองเห็นอะไร มันสามารถยืดได้นะคะนี่ค่ะสวยไหมกินได้เลย เนี่ย ยืดถึงได้ ได้ง่ายค่ะ แล้วก็แค่ทำแล้วก็ปิด โอเค เดี๋ยวเราเอาถุงและแล้วก็ใส่ลงไปนะคะ โอเค แล้วก็จะทำแบบนี้นะคะ แล้วก็ หันกลับมา แล้วก็ทำเหมือนห่อของฝันเลยค่ะ แล้วก็กาวติด ได้แล้วแล้วเราก็เอาลงมา นี้นะคะ แล้วก็ติดกาวติดกาวเสร็จนะคะ แล้วก็เอาเจ้านี่มาเลยบับเบิ้ลแล้วก็ห่อเลยค่ะ ถึงน้องจะ ทนทาน ไม่แตกนะคะ เราก็ต้องห่อเนาะห่อลงไป แล้วก็ติดกาว เสร็จแล้วนะคะก็เอามาอีกถุงเป็นถุงมาริตันโทนี่ นี่ไม่รู้ชื่อว่าอะไรก็ไม่รู้ แล้วก็เอาน้องใส่เข้าไปนะคะ แล้วก็เอาไปส่งได้ค่ะ บ๊ายบาย